วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการรู้สารสนเทศ พบกับดิฉันอาจารย์วนิดานเรทองผู้รับผิดชอบรายวิชา วันนี้เรามาทำความรู้จักรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาการรู้สารสนเทศกันค่ะ การรู้สารสนเทศ เป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในสังคมแห่งการเรียนรู้ การรู้สารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทุกอาชีพ เป็นแกนกลางของกิจกรรมทั้งมวลในการดำเนินชีวิต การตัดสินใจ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศของกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ปัจจุบันมุ่งเน้นการศึกษาตลอดชีวิต เน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชานี้ ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อในสังคมดิจิทัล โดยสามารถแสวงหาสารสนเทศ มีทักษะการค้น การเข้าถึง การใช้สารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัดสินใจ พัฒนางานและมีทักษะทางปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อ 1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศได้ ข้อ 2 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศได้ ข้อ 3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศได้ ข้อ 4 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้ ข้อ 5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเมินสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และข้อ 6 เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำเสนอและใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม